อืมไม่ลงไม่ลงอืมติดใจเกมนี้ เกมนี้เขาแตกดี จริงๆถ้าใครเล่นเกมนี้แตกครับ คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับเผื่อผมจะปรับไปใช้บ้างโอ้ย สวยสวยคิดว่าจะลงอีก มาสิอันไหนโอเค ใช้ได้ โอเคยังลงอยู่ลงไหมโอเค อีกอีกอืมหมดก๊อกเขาบอกหมดก๊อกนั่นแหละมามาอืมดูซิว่าวันนี้มันจะถากให้ไหมรุนสองพันเหลือพันสามแล้วโอ้โหมามาบ่นไม่ได้ โอเค ขออีกนั่นแหละ อีกหน่อย เอออย่าหยุด อย่าหยุด อืมหมดกอกแล้วหันหนึ่งครับทุกคน อืมมาไหมแฟคัตเตอร์มาสิเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วโอ้โหเสียดายอีกแล้วเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นอับโอ้โหอืมมามีลุ้นอีกมีลุ้นอีก ไม่ไหวไม่ไหวสิบมะโอเค โอเคยังต่อเรื่อยๆ อืม คิดว่าจะลงแบบต่อเนื่อง okay. yeah. อืมอเคเข้า ยังไง โอ้โห สวยสวย คิดว่าจะลงให้นั่นนะลงแล้วลงแล้ว โอเควายมายังไง โอเคหูยห้าร้อยห้าสิบสองดูต่อ ไม่ต่อเว้ยไม่ต่อให้ผมมาทุกคน อยากได้คูณตักสิบหกอะไรเงี้ย มันต้องเข้าฟีสปินน่ะ มไม่มา อุ้ย มีลุ้น จงมาโอมจงมา จงมา โอ้โหจงมา จงมา จงมาอมจงมาโอมจงมา จงมา โอเค คาถาผมได้ผลครับทุกคน อืมมาแบบต่อเนื่อง คาถาผมได้ผลเข้าฟรีสปินไปแล้ว ว้าว ไปกัน เดี๋ยวเราไปดูว่าจะได้ไหมทีแรกมาก็พาเฟลเลย โอ้โหเหลือเจ็ดทียังไง อย่าให้เสียสิลูก คาถาอุตสาห์ใช้ได้แล้วห้าที ยังไง โอ้โห อืมไม่เอาแบบนี้จะร้องไห้ เข้าฟีสปินเรยได้ โอ้ าบอกจะร้องไห้ไม่ได้เลยพวกก็าให้เลยครับ เท่าไหร่บิ๊กวินหมดพันแปดอีกตั้งสามที เราไปดูกันต่อ สองที โอเค อย่าหยุดอย่าหยุด โอเคต้องแบบนี้ มาอีกหมดก๊อก พันห้าครับทุกคน อีกทีสุดท้าย อืยังมายังมาไปทีนี้หมดก็อกแล้ว ได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกัน อูสามพันหกร้อยสามสิบสองบาทครับแม่ต้องอย่างนี้ไปกันต่อ อืม เอาแค่หกพันพอนะ ถ้าไม่เข้าแล้วอ่ะผมไม่อยากกดเล่นนี่แม่งเดี๋ยวเสียแน่เลยถ้าได้แล้วเห็นไหมมันเริ่มไม่เข้าให้ผมละเฮ้ย ยังมายังมาว้าวว่าเขาไม่ได้ผมเขาไม่ได้ ได้เจ็ดพันแล้วผมพอดีฝาก ใครชอบก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องพี่เสือสล็อตด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อ ๆ ไปนะครับ ไปแล้วครับ สวัสดีครับนี่เสือแตกยักษ์ซ้อน